พี่น้องครับ เนื่องจากเนื้อแพะเป็นอาหารที่บริโภคได้ของคนทุกศาสนา ไม่ว่าจะเป็นพุทธ คริสต์ และอิสลาม ประกอบกับปริมาณการเลี้ยงแพะที่ครอบคลุมพื้นที่ในภาคต่าง ๆ เช่น ภาคใต้และภาคกลาง แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภค การทำฟาร์มให้ได้มาตรฐานปลอดโรค จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจ ตอบโจทย์ ความต้องการของผู้บริโภคในตลาดได้ แต่พี่น้องเกษตรกรรู้ไหมครับ ว่าโรคที่จะเกิดขึ้นได้กับแพะมีอะไรบ้าง ไม่รู้ครับแล้วอยากจะรู้ด้วยครับ ถ้าอย่างนั้นไปฟังกันเลยครับ จริงๆ แล้วโรคโรคแพะที่สำคัญในในแพะมีมีอยู่หลายโรคนะครับ มีทั้งโรคระบาดโรคสัตว์อีกคนหรือโรคเฉพาะในแพะ ก็ยกตัวอย่างอย่าง อย่างโรคแรกนะครับ เป็นโรคระบาดที่สำคัญในสัตว์กีบคู่แล้วก็เป็นในแพะนะครับคือโรคปากเท้าเปื่อย คือโรคเนี้ยเป็นทั้งในในโค ในแพะในแกะนะครับในสุกรหรือกวางสัตว์กีบคู่ทั้งหมดก็เป็นมันเป็นโรคระบาดที่ติดต่อที่สำคัญ มันก็ติดโดยการสัมผัสนะครับหรือโรคมาจากทางอากาศทางอะไรก็ได้นะครับ ตรงนี้เป็นโรคจากเกิดจากไวรัสอาการที่สำคัญนะครับก็คือก็จะมีแผลที่ปากกับเท้าเจ็บนะครับอาการที่สำคัญการฉีดวัคซีนจะฉีดวัคซีนโรคปากเท้าเปื่อยทุก 6 เดือน นะครับตรงนี้ส่วนการรักษาจะไม่มียารักษานะครับจะรักษาตามอาการไปฉีดยาลดอักเสบไปนะครับโรคแท้งติดต่อนี่ก็คือจะเป็นโรคที่เป็นโรคสัตว์ติดคน ก็ความหมายคือมันเป็นโรคที่คนก็เป็นก็ได้นะครับ ตอนนี้อาการที่สำคัญก็คือส่วนใหญ่ก็คือมันเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่แพะเนี่ยไม่ค่อยมีอาการเรื่องเรื่องแท้งนะครับวิธีการที่จะตรวจสอบได้ว่าสัตว์เป็นโรคโรคนี้โดยการตรวจเลือดเท่านั้น ถ้ามันเกิดโรคเป็นบวกอะไรขึ้นมาเนี่ยก็คือจะต้อง ทำลายอย่างเดียวที่มันติดคนนะครับ เพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนไปกินแพะไปพวกเมนูอาหารที่มันไม่ปรุงสุกนะครับ ติดโดยการเลือด มีคนมีพงมีแผลอะไรพวกนี้ไปสัมผัส แต่คนมันก็ไม่ได้ถึงเสียชีวิตเพียงแต่ว่าติดติดโรคก็รักษาตามอาการได้นะครับ โรคสมองและไข้ข้ออักเสบหรือโรค CAE มันเป็นโรคเฉพาะในแพะนะครับตัวนี้เป็นโรคที่สำคัญเกิดจากเชื้อไวรัส แต่ว่าสัตว์จะมีอาการเรื่องของสมองสั่นอะไรเงี้ยนะครับ แล้วก็ไขข้ออาจจะบวม ไม่ค่อยไม่ค่อยจะตายเพียงแต่ว่าอาจจะเติบโตช้า ถ้าเราตรวจเลือดส่งโรคโรคตัวนี้ไปเนี่ยถ้าถ้าไปบวกเราก็ต้องทำลายนะครับ แต่จริง ๆ แล้วโรคนี้ก็คือมันจะติดระหว่างแม่ลูกเพราะนั้นเรามีวิธีการป้องกันของมันอยู่นะครับถ้าถ้าแม่ท้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะแยกลูก ออกไปห้ามกินนมแม่ ส่วนโรคทั่วไปนะครับ อย่างเช่นโรคพยาธินะครับ มันจะมีโรคพยาธิจะมีอยู่ 2 อย่าง โรคพยาธิในเม็ดเลือดนะครับ ส่วนใหญ่ก็เกิดเกิดจากว่าเป็นเชื้อโปรโตซัวในเม็ดในเม็ดเลือดนะครับ ก็ตรงนี้มันถ้าถ้าเกิดโรคเนี่ยเกิดโรคโดยพวกเห็บมแมลงดูดเลือดเข้ามา นะครับ แล้วก็สามารถที่สัตว์ทำให้เสียชีวิตได้นะครับ ส่วนอาการก็คือพวกโลหิตจางอะไรพวกนั้นนะครับ จริงๆ โรคนี้ถ้าเราเอาเลือดไปตรวจ เราก็สามารถที่จะรักษา รักษาได้ แต่ปัญหาสำคัญโรคพยาธิอีกอย่างหนึ่งคือโรคโรคพวกพยาธิภายในภายนอกที่เราเห็นกัน พยาธิภายนอกก็เกิดจากพวกเห็บอะไรพวกนี้นะครับที่มันดูดเลือดประจำของมัน แล้วก็มันจะเป็นตัวนำของพยาธิในเม็ดเลือดได้ ส่วนใหญ่ที่เราสำคัญที่สุดคือ โรคพยาธิเนี่ยภายในนี่แหละนะครับน้ำหนักลด พวกซีดพวกอะไรนะครับ ตรงนี้ผอมนะครับทำให้มันผลผลิตมันไม่ได้ตามที่ต้องการนะครับ มันรักษายากนะครับจริง ๆ แล้วที่รักษายากเพราะว่าถึงเราจะมียาถ่ายพยาธิยังไง เราต้องก็ต้องถ่ายประจำทุก 3 เดือนตลอด การใช้ยาของในเรื่องการรักษา โรคโรคแพ้นะครับ มีก็มีหลายชนิดนะครับ อย่างเช่น ยาปฏิชีนะนะครับที่เราคนก็ใช้นะครับยาลดอักเสบ ยาลดไข้หรือยาทาแผลอะไรทั่วไปนะครับ แต่จริงๆ แล้วยาทั่วไปนี่ใช้ได้ แต่ที่สำคัญก็คือยาปฏิชีนะนะครับ เพราะว่าพอใช้ยาเนี่ยบางทีเนี่ยมันเป็นสารตกค้างนะครับโดยชาวบ้านไม่รู้เท่าทัน พอใช้ไปเนี่ยบางทีเราไปเอาแพะไปบริโภคก่อน ยาพวกนี้ยาก็จะตกค้างในคนกิน พอป่วยเป็นอะไรก็เชื้ออาจจะดื้อยารักษาไม่หายก็ได้ครับ ส่วนใหญ่แล้วก็คือถ้าใช้แล้วเนี่ยจะต้องใช้ครั้งสุดท้ายนี้ก็ต้องมีระยะหยุดยา 3-7 วันก่อน เป็นเป็นเบื้องต้นนะครับ แต่บาบางชิดอาจจะมากกว่านั้นเราต้องปรึกษาหมอนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับ เพราะว่าทำให้เชื้อดื้อยาได้ ขอบคุณครับได้ความรู้เกี่ยวกับโรคแพะเยอะเลยครับ นอกจากนี้การรักษาสุขอนามัยของแพะก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ผู้เลี้ยงแพะต้องหมั่นตัดแต่งกีบเป็นงานประจำเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ปลายกีบงอกผิดปกติ และป้องกันไม่ให้กีบเน่า เนื่องจากมูลสัตว์เข้าไปติดอยู่ในกีบ ซึ่งในการตัดแต่งกีบจะใช้มีดหรือกันไกตัดกีบก็ได้นะครับ แต่ควรทำในขณะอากาศเย็นชื้น เพราะกีบจะอ่อนตัวทำให้ตัดแต่งได้ง่าย ถ้าหากทำในอากาศที่ร้อน ควรนำแพะไปยืนในที่เปียกชื้นสักครู่หนึ่งก่อนทำการตัดแต่งกีบ ผู้ทำการตัดแต่งกีบก็จะต้องจับขาของแพะให้แน่น โดยยกขาขึ้น จากนั้นใช้มีดแต่งกีบ ตัดกีบช่วงที่ยาวออกเกินจากรูปลักษณะปกติทิ้ง การตัดแต่งกีบที่ดีควรทำแล้วรูปร่างคล้ายกีบเท้าของลูกแพะที่เกิดใหม่ และควรทำอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งครับ คือในการดูแลสสุขภาพแพะนะมันก็มีความยากง่ายแตกต่างกัน คือต้องดูหนึ่งก็ดูพื้นที่การเลี้ยง จริง ๆ แล้วการจัดการนี่สำคัญที่สุด ถ้าเราจัดการดี เพราะนั้นการดูแลสุขภาพก็จะไม่ค่อยมีปัญหานะครับ ในเรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยจะต้องดูแลประจำนะครับ อย่างเช่นเรื่องของการใช้วัคซีนที่บอกหรือการเจาะเลือดตรวจสุขภาพประจำปีนะครับก็เป็นเรื่องสำคัญ เพราะเราจะได้รู้ล่วงหน้าจะได้ป้องป้องกันได้ได้ง่าย ต้องปรึกษาหมอก่อนนะครับก่อนที่จะทำอะไรกับตัวแพะดีที่สุด ผมว่ามันก็ขึ้นอยู่กับก็คือตัวผู้เลี้ยง ตัวเกษตรกรแล้วก็ตัวแพะ ว่าเราจัดการดูแลตัวแพะยังไงดี ถ้าเกษตรกรตัวเกษตรกรดูแลเอาใจใส่แพะดีนะครับ สุขภาพของแพะก็จะดี เรื่องการดูแลสุขภาพเราก็จะมีการทำวัคซีน ปากเท้าเปื่อยการทายพยาธิตรวจเลือดของแพะเพื่อตรวจหาโรคแท้งติดต่อหรือว่าบูเซโลซิสที่กรมปศุสัตว์เขาเน้น การเอาใจใส่ดูแลสุขภาพสัตว์หลักๆในแพะก็จะมีพยาธิเราก็มีวิธีการดูโดย ดูจากเปลือกตาหรือว่าดูจากเงือก เริ่มสงสัยว่าเริ่มเป็นพยาธิแล้วเราก็จะฉีดพยาธิพร้อมบำรุงช่วยไปในตัวเลยเราก็จะเดินดูทั้งวันเพราะมีผู้ช่วยแล้วคือให้ดูสุขภาพตัวไหนไม่กินแสดงว่ามันผิดปกติอยู่แล้ว เราจะมีหลักสังเกตง่ายๆตัวไหนไม่กินมันต้องมีป่วยเป็นอะไรสักอย่างเราก็แยกแยกเลี้ยงแล้วก็ทำการรักษาที่ทำได้เองเบื้องต้นก็วิธีการรักษาฉีดยาทาพยาธิบำรุง แล้วก็ฉีดวัคซีนอะไรเงี้ยครับ แต่ถ้าในส่วนของต้องให้ปศุสัตว์มาช่วยก็คือในเรื่องของการตรวจเลือด ตรวจเลือดแพะที่หาโรคแทงติดต่อว่า มันเป็นหรือไม่เป็น การเก็บบันทึกข้อมูล ทำเบอร์ประจำตัวเพื่อเก็บบันทึกข้อมูลลงในทะเบียนประวัติของแพะแต่ละตัว มีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อผู้เลี้ยงเป็นอย่างมาก เพราะจะทำให้ทราบถึงประวัติสายพันธุ์ และความสามารถในการผลิต รวมทั้งช่วยในการจัดการผสมพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ทำให้การปรับปรุงพันธุ์เป็นไปอย่างแม่นยำกรมศุสัตว์ก็มีคำแนะนำในเรื่องของการบันทึกฟาร์ม อย่างเช่น เราก็มีในเรื่องของบัตรประจำตัวสัตว์พอดีแพะแต่ละตัวเนี่ย จะจำมันมีลักษณะคล้ายกัน เพราะนั้นจะจำบางครั้งเนี่ยมีเลี้ยงจำนวนมากก็จะจำไม่ได้ เราก็ติดเบอร์หูนะครับเราก็มีเรื่องเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ มันจะเป็นข้อมูลที่สำคัญ อย่างเช่นในเรื่องของการรักษานะครับว่าเออถ้าเรารักษาตัวนี้ป่วยเป็นโรคอะไรเราอาจจะจำได้ว่าเออตัวนี้รักษาด้วยอะไรนะทำอะไรให้หายหรือว่า แล้วก็มีการบันทึกของเรื่องของการฉีดวัคซีนการตรวจสุขภาพ สามารถที่จะลงบัตรประจำตัวได้เราก็มีบัตรประจำตัวแพะให้ก็มันเป็นเรื่องประวัตินะครับ เพราะว่าสัตว์แต่ละตัวเนี่ย แต่แต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันบางครั้งสัตว์บางตัวสุขภาพดีบางตัวไม่เคยเป็นบางตัวตัวเคยเป็นมาแล้วเนี่ยทำให้เราดูข้อมูลเก่าๆ ได้ ว่าจะมีแนวทางในการรักษาการดูแลยังไงสามารถที่เกษตรกรจดจำเออเดือนนี้จะต้องตรวจแล้วนะครับ ตรวจสุขภาพแล้ว หรือว่าต้องฉีดวัคซีนแล้วนะครับ ก็จะไปต้องไปติดต่อทางเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์นะครับ ให้มาดำเนินการต่อ การเลี้ยงแพะสามารถทำรายได้ให้แก่เกษตรกรทั้งเป็นรายได้หลักและรายได้เสริม หากพี่น้องเกษตรกรเอาใจใส่ดูแลด้านสุขภาพแพะก็จะทำให้แพะมีสุขภาพที่ดี เพื่อให้แพะเนื้อมีสมรรถภาพในการให้ผลผลิตที่ดีเป็นที่ต้องการของตลาดนั่นเองครับ